ปิดโอกาสให้คนที่เขามีความยากจนจริงๆค่ะ เพราะในรอบนี้รัฐบาลมองเห็นแล้วว่าทำไมคะก่อนหน้านั้นคนที่ได้บัตรสวัสดิการเนี่ยเป็นคนจนไม่จริงอยากจนก็เยอะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหรูหราและไปนั่งขายรูปร้านอาหารบอกว่าฉันจนไม่จริงหรอกทำไมฉันได้บัตรลงไปเถอะเดี๋ยวก็ได้แหละ คนที่ยากจนลำบากองคนจริงๆ และให้เข้าถึงทุกคนด้วย ถ้าใครยากจนจริงๆ นะคะ อันนี้เราต้องทำความเข้าใจกันก่อน ฉะนั้นแล้วรอบนี้ถ้าใครเสียสิทธิ์ต้องยอมรับสภาพชีวิตตัวเองว่าเรายังลำบากไม่เพียงพอ เราต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาลำบากมากกว่าเรานะคะเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติกันก่อนว่า ครบ้างที่มีสิทิ์ในเป็นมีประสบการณ์อะไรอย่างไรเดี๋ยวจะให้ช่วยนักเรียนเล่าให้พวกเราฟังตรงนี้ช่วยนักเรียนค่ะครับเรียนท่านนายกอสตท่านรองนายกท่านรองนายกท่านตลาดท่านผู้ปกครองนะครับและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับผม ว่าที่ร้เพลงครับการแก้ไขว่าอยู่สำนักงานทางจัหวัดอยู่ตรงสาดาเป็นตลานที่รับสมัครด้วยท่านไปรับสมัครแต่ผู้ปรวามะกวกจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารรับสมัครท่านถึงที่เลยท่านไม่ต้องไปที่ผมหรือที่สาขานะครับแต่ประตูวงาคลงผมและกระทรวงารนั้นเป็นเจ้าของเรื่อง บางคนใช้ควาของขอเาก็ไเข้าใจเป็นงเราจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเวลาท่านได้รับข้อมูลจากผู้อื่นจะถูกว่าผิดพลาดเพราะว่าคนที่เอาไปข่าวเขาจะอาศัยความเรยหรือผู้ที่ออกถูกถูกต้องผู้ไป ช่ไหมเราได้รับฟังจากวิทยุโทรทัศน์หรือต้องอินเทอร์เน็ตเขาเล่าลือหรือว่ามี้นะบอกว่าคนเก่าต้องสมัครเลยนะอันนี้มีไหมหรือว่าคนเก่าไม่ต้องสมัครต้องสมัครใหม่ครับคนเก่าคนเก่าไม่ท่านใช้เงินได้เป็นสิบปีแต่เขาจะบอกว่า จนกว่าบัตรใหม่จะใช้นะครับเนี่ยผมคาดเอาไว้ว่าบัตรใหม่จะใช้มกราปีหน้าใช่ไหมผมว่าไม่บัตรเก่าก็หมดเลยเราจะมีเงินลายจะมีเงินเข้ามาท่านจะใช้ไปนะอ่าคนที่ไม่มีบัตรก็สมัครใหม่ คนมีบัตรเก่าก็ต้องสมัครใหม่เหมือนกันเหมือนคนไม่เคยสมัครเั่นไหละแต่เป็นบัตรนะครับ อย่าไปนิ่งมองใจว่าไม่ต้องทำงานต้องต้องของเก่าก็เป็นบัตรผมมีบัตรให้ลยครับ ต่อไปไม่ไม่ต้องขายมีบัตรคนจนเพราะว่าผมมีบัตรคนจนของคุณันนี้ต่อไปใ้บัตรตระนเห็นตันเลยถ้าท่านไม่บอกใครนะไม่มีใครรู้ว่ามีมีบัตรตระชาชนที่ว่าเราใช้บัตรตระนมีมากเหมือนกันผมก็มีบัตรตรน ไม่รู้กันว่ามีอะไรียงนะแล้วใหม่ไม่ไม่บับต่บพื้นนะครับือเขาไม่ได้ยึดถือหรือเปล่าไม่ได้ยึดถือ แต่เงินไม่มีแล้วพอถึงเวลาเงินไม่มีแล้วเอาข้างหลังก็คือได้ยินไหมข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่ยินเลยนะผมผมก็คาดการณ์ผิดเพราะว่าผมใญ่ เป็นม้อยู่เอาใบมาปิดปากได้ถ้าเกิดไม่มีมันมาปิดปากมันมันไม่สะดวกนะครับมาปิดปากแล้วข้างหลังนที่ถ้าข้างหลังไม่ได้ยินก็คงยกมือไม่ได้ถ้ามีแล้วคือคนเก่าต้องสมัครหมดทุกคนไม่มียกเว้นนะครับ และเงินก็จะหมดประมาณสิบปีคเพราะบัตรเก่า เขาคาดการณ์ว่าจะใช้เดือนมกราแต่ไม่ใช่แต่เขาไม่ได้รู้วันไหนท่านอาจจะใช้ไ้ถึงต้นเดือนมกราที่พอผัตใหม่ใช้ปุ๊บบัตรเก่าก็ตัดโป๊กเลย แต่ถ้าสมัครไว้นะก็แค่เอาบัตรที่เรียกว่าบัตรคนจนเก็บไว้ที่บ้านเอาบัตรคนไปรูปต่อได้เลยนะต่อเนื่องไม่มีกระดูกมาต่อเนื่องกันไปเลย เรามีทั้งบัตรเก่าบัตรใหม่บัตรเก่าก็เอาไปที่เรื่องไง กคุยได้แล้วต่อไปก็จะเป็นบัตรประชาชนนะ รู้สึกเท่เคยมีบัตรมาก่อนสามารถบอกพวกหลังได้ว่า โอ้ยตอนนั้นอ่ะ คุณแม่คุณยายลำบากมากมีบัตรประชาชนอยูนะมีบัตรไว้ใส่ขอบไม่ดีเลยเห็นไหมถ้าไม่บอกใครไม่รู้แต่งวดนี้เนี่ยคุณสมบัติแบบที่ท่านเคยสมัตรจะต่านทุกคน คือมีสิทธิสมัครทุกคน เพราะผม ผู้จ่าเขาก็กำหนดเองคล้ายๆแต่ครั้งนี้เราลงไม่ได้แล้วแต่มีที่มีเงินมีอะไรไว้ก็ตรวจเยอะกว่านั้นคุณสมบัติคล้ายๆเดิมเพียงแต่เขาตรวจเยอะปวดเข้มใช่ไหมแก้จนไม่ได้แล้วนะครับ เอาคุณสมบัติเป็นทางการอายุ18คนที่สมัครเนี่ยต้องอายุ18ใครมี จลักคนแปลเลยนะในน้องคนนี้นะ อายุ อายุไม่ถึงสิบแปดคนนี้สมัครไม่ได้นะ เด็กที่สมัครไม่ได้ทุกคนที่อยู่ที่เอ็กบความน้องคนนั้นก็สมัครไม่ได้ เด็กๆเล็กๆนะครับอายุสิบแปดสมัครได้ทุกคน ทุกคนแต่ว่าจะจัรออกไป ตามที่แบบข้อมูลอื่น พออายุสิบแปดปุ๊บสิบแปดวันไหน เรารอจนถึงวันสุดท้ายครับ เข้าสมัครวันสุดท้ายวันที่ 19 ตุลาคม วันสุดท้ายนะถ้าอายุยังไม่ถึง18สมัครไม่ได้คือเขาหมเกณฑกันวันที่18นไม่เหมือนเลือกตั้งเลือกตั้ง ต้อง1แตั้งแต่มกราแต่นี่วันสุดท้ายคุณยังไม่18เลยสมัครไม่ได้เอานะจำง่ายๆนะลูกหลานที่เขาอายุเกือบจะสิบแปดแล้ว แต่จะต้องครบ18วันที่ 19 ตุลาตัดไปยองโยงไม่ได้นะก็ตัดวันที่ 19ถ้าเกิดอายุไม่ถึง 18 จะเป็นใคร ก็จะเป็นลูกของผู้สมัครเราต้องแต่งชื่อคนอายุ17ก็เป็นลูกเป็นหลานของใครคนหนึ่งคนหนึ่งนะทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ใช่ไหมทุกคนมีพ่อมีแม่ เพราะฉะนั้นก็เราจเป็นรูปคนสมัครนะข้อที่คุณสมบัติข้อแรกที่แปลไปยังบนสายไหมคือแปลนับถึงวันที่เก้าครับนับตัดวนเดียวไม่ได้ไม่ได้นะแต่จะตัดตัดยอดวันที่เก้าต้องครบวันที่เก้าเจ็ดปีตัดร้อยวันไม่ได้นะตัดวนเดียวไม่ได้นะต้องมีสัญชาติไทย คนต่างชาติเข้ามาไม่ได้เรื่องชาติอะไรก็ได้แต่ต่างชาติไทยคนที่เป็นประชาชอื่นแล้วมาขอสัญชาติไทยได้คุณมีจิตนะคุณมีจิตข้อที่สองต้องเป็นสัญชาติไทยคนต่างชาติเราขอสัญชาติไทยไม่ได้ก่อนถ้าได้แล้วทุกทีสมัครนะครับไม่เป็นผู้คนต้องห้ามผู้คนต้องห้ามสมัครไม่ได้เป็นพระสมัครไม่ได้ เป็นนักโทษสมัครไม่ได้ อยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำแหกคุกมาสมัครไม่ได้อันนี้ผู้ปุ่มตามเลยเขาตรวจเจอไม่ต้องโกหกแขกคุกมา สุดท้ายถูกเขาตรวจว่าเป็นนักโทษเนี่ยเลอไม่ต้องมาประท้วงไม่ต้องมาอะไรนะพอบรนจำเขาก็ตามมาอยู่แล้วนักโทษแต่โดนตำรวจจับไปขัง แค่วันสองวันนะ มันได้นะ แล้วก็นักโทษที่ผมว่า คนโทษออกมามาสมัครทำนก็สมัครได้นะมีเมื่อมีญาติติดคุกเขาติดแค่เดือนเองเนี่ย ก็ยังยังทำอยู่เพราะช่วงที่รับสมัครนั้นน่ะสี่ห้าวันนะออกคุกมาสมัครได้เขาไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ห้ามคนเคยติดคุกนะครับแต่ ขณะที่เรารับสมัครอยู่เนี่ยคุณมีที่อยู่แลสมัครไได้แค่นั้นเองแต่ถ้าใครที่อยู่มีญาติที่ว่าต่อแบวว่าจะพ้นโทษออกมาเราจะต้องเช็คให้ดีเราชื่อออกจากเรือนจำให้เรียบร้อยเพราะงั้นเนี่ยชื่อมันจะคาอยู่นะครับอาจจะมีการโพสขึ้นมานะ ว่าพ้นโทษออกมาแล้วสมัครแล้วแต่ด้านเป็นมีชื่ออยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ต้องไปร้องเรียนเขาบอกเรือนาำว่า คือแต่ละโคือะไรก็แล้วแต่อันนี้อาจจะมีอาจจะมีกรณีนี้แต่ที่ต้องรู้มีมั้ยมีใครมีญาติเขาก็ต้องจะออกดีไหมจะออกอย่างไรกอนมีไหมล่ะมีถ้ามีก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรนะครับ บุคคลข้างๆอีกอย่งเป็นพระต่างสไม่ได้นะครับพัะสมัไม่ได้แต่ ถ้าเราเป็นภรรยา คือเป็นยานะนะไม่ใช่ว่าไปจะเป็นถ้ามีญาทางกายนะ เขาเป็นสามีเราได้แต่เขาไม่ปวดทีหลังเขาก็มีประวัติอยกากเขาไปบวชแล้วต้องต้องขาดจากความเป็นสูงเองไหมให้ขาดยังเป็นสามีปัญญาอยู่ก็เป็นตัวเมีก็อยู่มันเป็นในทางกฎหมายก็เป็นเพราะฉะนั้น เวลาเราสมัครก็ต้องไปค่าใช้จ่ายในการสมัครไปสมัครได้รับแล้วนี่เขาจะมีอะไรเอ็นคนทีว่าจะมีประสิทธิภาพแบบว่าคือมีใบเสร็จสมมติอะไรถ้ามีใบเบียนสมรสเมื่อไหร่ก็ต้องให้สามีทำรยาเป็นหรือเมียนะถ้าผัวก็ต้องให้เมียเป็นถ้าเมียก็ให้ผัวเป็นแต่ต้องมีทะเบียนสมรสนะแต่ถ้าไม่มีสมรสหรือว่าไม่เป็นอยู่ใน ไม่เก่งเอาเรียนรู้เป็นเรักนี้ไม่อยู่ด้วยกันเฉยวอันนี้ไม่ได้อยู่กันขอข้าวก่อนี้ตามมาแล้วก็มา เข้าบ้านอยู่ด้วยกันอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ได้เรียนการอันนี้นะเรียนจบเรียนกันนะครับ เืิหนึ่งแสนเอาไปเข้าบัญชีอันนี้ไม่ได้นะครับหรือขายที่ได้ ได้เงินมาห้าแสนหกแสนหรือใครก็รู้อยู่ก็ไม่ใช้ไม่มีเงินอยู่ในในธนาคารแสนหนึ่งอันนี้เราติดเพราะว่าเขาตรวจเจอแต่ถ้าเกิดตกปากทั้งถอนไม่ถึงแสนทีปากห้าพันสองสี่พันปากพันหนึ่งสองพันห้าปากปากั้องรอยอย่างเงี้ยนะ มันไม่ถ็นแสงเป็นไงก็ไม่ถึงแสงนะ ท่านก็สมัครได้คือเงินไม่ถึงแสงธนาคาร ก็ตรวจไม่เจอครับแสงนนมีถ้าเกิดลงทะเบียนแบบครอบครัว มันมีลงทะเบียนแบบแบบเดี๋ยวผมจะอธิบายไปหน่อยนะว่าข้อมูลแบบมีครอบครัวแบบไม่มีครอบครัวนะครับรายได้ครอบครัวมารวมด้วยไม่ใช่ ัวคนเดียวโดดนะสมมติว่ามีเด็กเล็กๆอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นตายายนะคือตาเขาเวย เพราะอาจจะคงให้เด็กคนนี้ห้าแสนนะคุณยายสมัครหรือพ่อแม่เขาสมัครพ่อแม่ที่เด็กนนี้สมัครไม่ได้เอาห้าแสนของเด็กคนนี้มาลงด้วยหางจากถ้ามันก็เปิดก็เปิดแสนปุ๊บแม่ไม่แม่ไม่ติดเลย อยู่มีเงินเข้าบันชีลูก คนที่โอนเงินก็าชีลูกเขาก็ได้ทำตอนเราเป็นคุณลุงโอนมาปู่ก็โอนมาตาก็โอนมายายก็โอนมาเขาไม่ได้สนใจมีเงินบัญทีเด็กคนนี้ก็รวมกับแม่ หรือพ่อแม่พ่อรวมกันก็ได้ห้าแสนไม่โดนติดเลยพ่อแม่ไม่ติดดูไม่ได้เอามาเปรียบกันนะถ้าเกิดว่าหาแล้วก็ยังไม่ถึงแสนอันนี้ได้จะมีติดมีนะครับ เงินฝากเงินรายได้ด้วยในรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมกัน นะครับ เป็นรายได้ที่ปรากฏถ้าท่านได้อะไรมาท่านไปซ่อนไว้เงินเหลือไม่เจอนนะครับไปดูดิอยู่ใต้ต้นมะพร้าวไม่มีใครเจอนะมีนะ ได้อะไรมาก็ไปซ้อมดินไว้เป็นเนี่ยอันนี้คนที่เจอแน่นอนครับ แล้วถ้าใครไปกู้เงินซื้อบ้าน ก็กู้เงินหรือบ้านบ้านหลังนั้นมีราคาล้านห้าคือเกินล้านห้าขึ้นไปเป๊ะดือเกินล้านห้าขึ้นไปหน่อยคือไม่ได้นะใครที่มีปัญญากู้เงินธนาคารเขาให้เงินมามาซื้อบ้านล้านห้าขึ้นไปอันนี้ก็คือจะตรวจเตวอว่าคุณมีเพื่อผู้ซื้อบ้านเงินล้านห้า ก็ไม่ได้หรือว่าคุณรวยแล้วคือในความคิดของเรา คนมีนี้เป็นคนจนใช่ไหมไอ้มีนี้เยอะคนเยอะมีมากจนมาก ไม่ใช่ เราไม่คิดว่าคนมีนี้เยอะจะเป็นคนยากจนนะครับคนมีนี้เยอะคือคนที่มีเครดิตธนาคารก็ม่ให้เ่มีกู้ไงถ้าถ้าธนาคารเขาเห็นว่าคุณไม่มีอะไรเลยเขาจะให้คุณกู้ทำไมใช่ไหมก็เหมือน รไปยืนเงินเราหรือข้าทางไม่น่าจะคือเราได้เราจะให้ไปยืนไหมเราจะให้ไปยืมเงินไหมเราไปยืนเงินเราแล้วเราคิดว่าคนนี้มันไม่มีปัญญาทำมาใช้ไม่หมดแน่นอนเราก็ไม่ให้เขาธนาคารเขาจ่ายัเขามองว่าคนที่มาพูดจำนวนละห้าเนี่ยต้องเป็นคนที่มีปัญญาว่าคือมีเงินมีทองมีปัญญาให้เขามีบ้านมีอะไรให้เขาเขาจึงให้เราพูดนะครับ ู้ถือรถเขามีเงินล้านใันมีรถราคาล้านแม้ว่าจะกู้มานะไม่ยช่ซื้อเงินสดนะซื้อเงินกู้นี่ถ้าไปซื้อรถราคาเป็นล้านก็ถือว่าไม่ใช่คนจนนะคป็นคนมีเงินนะรถตู้ไม่ได้เห็นไหมถ้าใครมีเรื่องการเงินนี้ไม่ต้องสมัครเลยเพราะมันไม่ได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะตัวเจอนะที่ตัวเจอที่ผมว่ามีแค่ความดีอย่างเดียว ถูกไแต่เป็นห่วงตัวมาเอาแต่หรือเป็นไปบ้าอย่างนี้ไม่ถูกนะครับอีกข้อหนึ่งคือต้องมีบัตรเครดิตบัตรเครดิตทำไมเขาจึงเอาเงินแบบนี้มาเพราะใครที่ทำบัตรเครดิตได้ ก็ต้องเป็นคนที่มีรายได้พอสมควรธนาคารธนาคารภาคใช้ค่าเขาวางนี่หรือว่า ใครจะ ทำแบบฟรีได้ต้องมีเงินเดือนหนึ่งห้าหนึ่นห้าถึงจะทำได้ เพราะฉะนั้นใครได้แบบฟรีก็คือคนที่มีเงินเดือนประมาณนี้แล้วก็รายได้ทั้งปีก็ต้องเกินแก่อยู่แล้วนะครับเกินแก่อยู่แล้วนะครับเป็นแบบเราก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคุณมันทำไม่ได้ใครมีแบบฟรีหรือว่าคุณมีรายได้เยอะนะเกินแก่อยู่แล้ว มีใครกล้าเรียนไหมได้บัตมาบอกเรียนคุณเรียนห้าทางแล้วได้บัตมาอันนี้ต้องไปโทษธนาคารอันมากได้ยังไงเดือนแค่ห้าพันได้บัตรมาได้นะแล้วก็ที่ดินถ้าทำไปดีที่ดินเดินถึงได้แต่ว่ารอบแรกตรวจแล้วใช่ไหมตรวจไม่เจอที่ดินไม่ได้เพราะรอบแรกเนี่ยเขาตรวจที่ดินด้วยนะผมไม่มีเรื่องแข่งนี้มาแล้วนะ เพราะว่ารอดแรกเนี่ยถึงก็ตรวจได้ก็ตรวจที่ดีนนะถ้ามีที่ดินทำบ้านไร่หนึ่งเนี่ยเขาต้องให้แหละไม่เกินไร่ที่ดินที่เป็นที่นอนเรา ถ้าเกินไร่หนึ่งเนี่ย ก็ถือไม่ตรวนแล้วแต่รอบแรกเนี่ยรู้รวจตรวจแล้วตรวจแล้วผ่านใช่ไหมมีใครมีที่ดินแล้วเขาตรวจไม่เกินว่ามีไหมแอบมีที่ดินไว้ตรวจไม่เกินมีหรือเปล่า แล้วก็ที่ไร่ที่นาที่สวนรวมกันเนี่ยติดไร่เขาให้ติดไร่นะครับผมคิดว่าที่นั่งอยู่ที่นี่มีบัตรทุกคนเนี่ยรอบแรกเขาตรวจที่ดีคือผมผมไม่เจอนะไม่เจอเรามีกาแฟเราไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเลยทั้งถายแล้วนั่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าท่านคงไม่มีที่ดีไม่มีที่อะไรอะไรเขาเงินสายแรกเขาตรวจ คือบาดบาดแรกเขาตรวจตรวจแล้วไม่เจอไงรอบนี้ก็คงไม่เจอมันไม่ร่ำรวยขึ้นมาแล้วเป็นผู้ที่ถูกหวยเป็นูที่ห้าไร่อย่างนี้หรืออยู่ได้รับระบบคุณดูให้คุณก็โอนเงินชื่อเราอยู่ไหนเออถ้าดูแบบนี้คุณไม่รอดมีใครที่ได้รับระบบบ้างมีไหมเออถ้ามีไม่ต้องสมัครนะครับเพราะว่าเขาตรวจ คือเราจะไปโยมก็ยังไม่โอนก็ยังไม่ให้ พ่อยังไม่ถึงที่มาให้เรา เออไปอยู่ครั้งนี้พ่อโอนมาแล้ว นะโอนเลยว่าเขาโอนโอนมาเมื่อวานเนี่ยตรวจเดิมแล้วก็พ่อยังไม่ตรวจเลยเขาจะตรวจไปสมัครเราเนี่ยไปสมัครนะแล้วตรวจตรวจเขาตรวจเรื่อยๆทุกวันตรวจรืสมัครมาหลายๆอย่างแล้วก็ตรวจสมัครคนเดียว แล้วก็อีกรอบนึง มันมีหลายตึกนะ เราสมัครถึงสี่ถึงห้าวันเพราะนั้นเจอหลายจุดจุดแรกตรวจทีหนึ่งถ้าเราไม่ได้สมัครในช่วงนั้นก็ไม่ต้องไปตรวจเขาเพราะเราไม่ได้สมัครยังไม่ได้สมัครพออีกตึกหนึ่งนะถ้าสมัครในช่วงนั้น่งก็ตรวจตึดหนึ่งตรวจตรวจยังไงก็ เดี๋ยวก็หาวิธีตรวจเองตรวจี่เว็บไซต์นะโทรไปโทรไปหาผู้ตรวจได้หรือตรวจธนาคารได้ที่สมัครไปเนี่ย ก็ควรสูตรเกลือมาไม่ใส่ขึ้นนะแต่ไม่ใช่ตัวทั้งหมดนะสูตรเริต้นล้วสูตรที่สูต้เิต้นแล้วตั้งสมัครถูกแล้วขึ้นไปสมัครสูกแบบพร้อมเปล่าเพราะว่ามันมีแค่สองอย่างเองสมัครแบบไม่มีครอบครัวกับมีครอบครัวนะถ้าเลือกเองตามใจชอบไม่ได้นะฮะไม่ใาสมัครแบบมีครอบครัวเาเลือกเลือกเองได้ เลือกเองไม่ได้ตามใจชอบนะ เดินโลกขึ้นไปนะครับทั้งหมดเนี่ยจะหันกันทั้งครอบครัวหันกันแสงมันก็หันกันแต่จะหันไม่หันมาดูเป็นไงก็คือว่า มีครอบครัวครอบครัวเนี่ยหมายถึงตัวเราอะสามีสองคนตรงนี้มีลูกลูกสองคนสองคนไมมีลูกลูกมีลูกกลับไม่มีเลย รวมกันสองคนนี้ต้องมีทะเบียนสมรสถ้าไม่มีทะเบียนสมรสสองคนนี้แยกกันไปสมัครอยู่เดียวได้อันนี้ที่คุณลูกหลังลูกไม่มีลูกไม่มีส่วนคนที่มีลูกเยอะแต่ลูกมากนะตัวเราลูกติดเกียดติดแล้วเพราะนั้นลูกเจ้าเป็นไงครับโตหมดแล้วลูกติดแปดติดเก้ามี่ิด คนลูกอายุสามสิบเคยอายุแปดสิบอย่างเงี้ยนะลูกที่อายุเกินสิบแปดเขาต้องกินได้ไม่เอามาลงลูกเรานะบางทีบางคนตัวอย่างตายายเนี่ยผมก็ไม่ได้เกิดขึ้นมากเออปีอยู่ได้เลยคุณตาคุณยายลงทะเบียนอยู่ทะเบียนัภาคไม่ได้เนี่ยอยู่กันมาไม่เคยก็นายไม่เคยจบทะเบียนเลยลูกเก้าก็โตแล้วเห็นไหม คุณตาป็นคนเดียวคุณยายป็นคนเดียวเห็นไหมไม่มีลูกถือว่ามีลูกแบบลูกโตเลยลูกโตแล้วมีลูกนะโตไม่โตนะที่อียสิบแปดโตสิบแปดโตแล้วลงเองนะลงเองแล้วคนนี้อีกแบบหนึ่งคือมีครอบครัวเนี่ยทำไงไม่ต้องมีครอบครัวก็คือคุณตาคุณยายนี่แหละจดทะเบียนสมรสกันอย่างนี้คือว่ามีครอบครัวลงแยกก็ตี แต่คุณยายต้องใส่ชื่อคุณตาเป็นสามี คุณตาต้องใส่ชื่อใส่ชื่อคุณยายเป็นสามี มันสบายกับทำอย่างไรก็ลงอยู่เดียวลงเองเป็นเองแค่หลังลงในในเทอร์เน็ตได้ลงเองบ้างแล้วก็มาได้นั่นแหละลงได้ด้วย แต่ถ้าคุณตาคุณยายเก่งอินเทอร์เน็ตทำเองได้หมดเลยแต่เนี่ยทำได้นะครับ ถ้าลงเหลือมีครอบครัวคุณจดทะเียนด้วกันมันลำบากตรงที่ว่าต้องลงเหลือมีครอบครัวรายได้ถาเป็นสองคนและเราสมัครของแต่ละคนนั้น อีกคนนึงก็ไปเป็นชื่อไงนะต้องเป็นชื่อด้วยแล้วก็ต้องเอาไปบัตรประชาชนเขาหายไปาแล้วก็รับเราสำเนาด้วยนะลงเหลือมีครอบครัวมันจะลำบากหน่อยลำบากหน่อยคือ รวมคนเดียวไม่ได้ และสมัครเราอีกคนหนึ่งก็ต้องเต็นางนั้นไหมบางคนติดคุกอยู่นะ ท่านก็ต้องไปให้เต็นนะครับคือมีภรรยาติดคุก หรือมีสามีติดคุกอยู่เวลาสมัครก็ต้องไปเยี่ยมเขานะแล้วก็เต็นด้วยสามีเป็นเจ้าวาดหรือบวชพระอยู่ ก็ต้องไปเต็น ต้องให้ท่านเต็นนะครับสมัครเดียวสามีบวชเซ็นด้วยต้องให้เขาเต็นด้วย และอีกเรื่อนหนึ่งคือลูกอายุไม่ถึงสิบแปดอย่างนี้ก็ต้องเป็นครอบครัวนะครับคนนี้ก็คนนี้ผู้หญิงผู้ชายตายายคนนี้ได้ไหมถ้าตายายนี่อายุมากแล้วลูกโตแล้วเด็กเป็รุ่นเด็กเป็รุ่นสองคนอยู่กินด้วยกันไม่ได้จบเรียนรถแต่ลูกลูกก็เป็นของผู้หญิงตามคนอยู่แล้ว ามีไม่เกี่ยวหรือมีลูกทุกสามีไม่ได้ถามไม่ทำงานไม่ถามก็ถามว่าสามีคุณเป็นใครอะไรอะไรเงี้ยเด็กออกมาจากท้องคุณก็เป็นลูกถ้าเด็กเป็นลูกหนึ่งไม่ต้องบอกว่าลูกเท่าไหร่ลูกก็ต้องเป็นเล็กๆแบบนี้ย เด็กเป็นลูกนะุณพูดถึงเด็กเป็นลูกอายุเกินสิบแปดอายุยี่สิบหรือยี่สิบห้ายี่หกจะมีไหมที่มีลูกนลูกสิบแปดอีกรอบหนึ่ง เป็นไม่ได้นะเด็กวัรุ่นมีก็มีเด็กเล็กเด็กเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงแน่นอนต้องมีลูกต้องดูแลมีครอบครัวเท่านั้น อย่างมีลูกคัวที่ไม่ไม่ประกบไมรู้ว่าสามีเป็นใครหรืออะรลูกท่านแม่ของผู้หญิงลงแต่มีครอบครัวเท่านั้นและเราโกงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าวัตถุ เขาก็ตรวจกับ โครงการปกครองโค์การงการองใหญ่เขารู้ทั่วประเทศไม่ต้องเอาหลักฐานอะไรมาบอกหรอกในในทะเบียนราษฎรเนี่ยเขาจะบอกว่าใครเป็นพ่อเป็นลูกเป็นอะไรกันเป็นเด็กที่เกิดมาเนี่ยต้องใส่ชื่อพ่อชื่อแม่อยู่แล้วแต่ในเรื่องของคนของแม่ใส่เรื่องของคนของพ่อเพราะฉะนั้นไม่้อง ก็คงเด็กจะเชื่อมข้อหาท่านแล้วว่า ถ้าไม่บอกรู้ยังไงยังไงงเขาตรวจเจอไงตรวจเจอปุ๊บมีปัญหาอะไรบ้างขึ้นสมัครอยู่เดือดไว้ ไม่ได้แล้วเหมือนกับว่าช่วงศึกตาแม้ว่าุ่กตาแต่ก็ตือศึกตาต้องมาสมัครหมัเป็นแบบมีข้อตรัวและมีปัญหาตรงที่ว่าเราต้องไปเอาวัดเราไปเจอของเด็กเอามาแสดง แล้วก็เป็นผู้รับรอง ก็เด็กคนนี้อายุยังไม่ถึงสิบขวบคุณแม่ก็เป็นได้เป็นเป็นแทนแต่ถ้าเด็กคนนี้อายุสิบขวบขึ้นไปเกินสิบขวบแล้ว เด็กต้องเป็นเองไม่เด็กเป็นตายแล้วสังไเคือหรือเด็กบางคนถ้าสมมติว่าเด็กอายุสิบห้าแล้วนะจะเป็นประกาศจะเป็นแน่นอนแล้วก็ เป็นคือระบอบด้วยนะมันยุ่งยากกว่าสมัครเดียวนะแล้วก็ ถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมสมัครแบบนี้ก็ควรนี่ก็คือถ้าสมมไม่มีลูกก็ต้องมีสามีและจ็จะเรียนหรือมีลูกอย่างเดียวมีไม่มีนะหรือไ่แล้วหรือแยกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากด้วย อยากหรือไม่ได้ตรวจตั้งแต่แรก ก็คือตูกหนุ่งมีครอบครัวนะหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงง่ายๆไม่มีลูกก็ต้องมีหัวถึงจะหลุดเมีครอบครัวได้นะครับ ถ้าไม่มีลูกหัวก็ไม่มีมีลมเดียวได้ไม่มีลูกเป็นอยู่ลมเดียวแต่ ถ้ามีลูกอย่างเดียวไม่มีหัวรวมแต่มีครอบครัวนะครับมีผัวอย่างเดียวไม่มีลูกรวมแต่มีครอบครัวสามีมีผัวเนี่ยคือต้อง เป็นการอยู่กันเฉยๆนะนี่นี่ผมพูดถึงผู้หญิงลงไปผู้ชายอะผู้ชายไม่ว่าคุณจะรับทราบข้อมูลมาจากไหน จริงๆมันคืออันเดียวกันผู้ชาย ถ้ามีลูกถ้ามีลูกนะจะเป็นพ่อเป็นเมื่อตามตามที่เขาว่ามาต้องจดทะเบียนต้ององทุนต้องอะไรมันมา รูแพทยเขาไปแจ้งเกิดวาเป็นพ่อแจ้งเกิดวาเป็นพ่อทางนี้รับแล้วเป็นข้อมูลกลักนะสุดท้ายกว่าเรื่องทายกฎามียกว่าเลยคนที่อยู่ด้วยกันที่ แน่แต่เวลาเราอธิบายหรือเรืองไหนบอกบอกเป็นหลการอ่ะเราดูสุดเกียนกันะ ถึงต้องมาลองดูนะถึงจะรู้ถึงมีการถามว่าเป็นต้องกัน แต่ในเรื่องการศึกษาเราก็มีชื่อในกระดูกวิธีปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครหรอกที่โผล่ว่ามีมีพ่อลูกมีพ่อเป็นบ้านไหม เรียนยากนะก็คือคืนแล้วไม่ต้องรู้นะ ไม่ต้องไปการอะไรมีก็คือมีที่มีก็คือมีนะครับแล้วก็ส่วนรัฐบาลเหล่านี้ตัวอีกครั้งหนึ่งคือตัวทีเดียวตัวคนรวมในสมัครนั้นปีปปีแล้วมันรับาลเขาจะตรวจว่ามีรายได้ทนั้นนี้มีเงินฝากแบงค์นั้นเท่านี้มีบัตรเครดิตหรือเปล่าไม่ได้ตากตรวจเมื่อสมัครหมดคนแล้ว ะครับก็คือเอาทุกคนมาข้อมูลทุกคนมาตรวจเดียวนะครับเป็ตัวพ่อลูกกันตัวประตูอันนั้นหมากไปดูมากไปดูบางทีก็มันอาจจะมีข้อผิดพลาดตามประการที่อยู่เราก็ไม่รู้ปู่มาลูกใครลูกใครชื่อเราจะเป็นพ่อเป็นลูกเป็นอะไรกันจะผิดก็มีนะเบล่าทำเช่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่เชื่อยาก เขาเรียกว่าการตัวเป็นครั้งแรกโอกาสที่คือข้อมูลเราถึงแล้วไปโดนอีกคนยากเพราะว่าศึกษาหนักน่าเขาเขาทำเขาทำงานักไม่ด้ดีอ่ะไม่ได้แต่ละคุณแล้วก็เคยโดนไม่ได้อาจจะเพราะนั้นเมื่อคุณมามีใครสงสัยอะไรแม้แต่ก็เลยไหมโอเคเข้าใจแล้ว คือว่าการท่านที่ถามอยู่ตื่นได้นะคะชี้ความเมื่อสักูดที่พี่ด้วยจะบอกแต่คุณสมบัตินะเท่าที่เราฟังมาแล้ว มีใครตกข้อใดข้อหนึ่งไหมคะมองดูแล้วว่าเราเคยมีบัตรสวัสดิการในเก่าอยู่ แต่พอฟังรายละเอียด 我。 ละเอียดจะเป็นคำสั่รที่ถูกต้องเรียบร้อย เดี๋ยวจะมีการอธิบายรายละเอียดว่าทำยังไงบ้าง แต่ตอนนี้ได้เรื่องการใช้เอกสารก่อนส่วนพวกเป็น คือเย็นและแก่หน้าในส่วนนี้ถ้าท่านไม่มีครอบครัวหมายความว่าท่านไม่ได้เกิดเป็นหัวใจเาน นั้นต้องกอกข้อมูลที่ครบ และเซ็นด้วยตัวบุคคลเท่านั้นเองกรณีที่ท่านนั้นเซ็นไม่ได้หรือท่านที่อายุมากกว่า 60 ปีนี่คะเซ็นไม่ได้ใช้คำนู้นะคะคำนู้ได้ในแบบฟอร์มกรณีที่ มีผู้ไม่มารับฟังเนื่องจากไข่เกิดตัวผินะคะติดต่อได้ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ตำแหน่งทางติดต่อได้เขาเสียสิทธิ์ไปแล้ time. de nueve, 哎呀。 最终。 คะแต่ที่เป็นมีมีสีเหลืองๆเนี่ยอย่เนี่ค่ะใช่มาลงมาเรียนได้นะลูกเก่าแต่ถ้าแบบนี้มัเป็นแบบรุ่นเนี้ยภายในสิบปีเพราะว่าปีหน้าเราจะใช้ขาแบบนี้เวลาไปที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเราจะได่ใช้ขาโครงกานนะมันก็